กลับมาที่คำว่า disruption จริง ๆคำนี้พอได้ยินแล้ว เรารู้สึกมันดูมันดูโหดร้าย ใช่ไหมคะถ้าแปลมันแปลว่าอย่างรุนแรงเลยนะคะ ใช่ค่ะ จริง ๆ แล้วคำเนี้ย disruptive หรือ disruption เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะอาจารย์คือมันเหมือนคาว่า change ค่ะอ่าเหมือนกัน แต่ disruptive หรือ disruption จริงๆที่เราได้ยินประมาณสัก40ใช่50จากโอบามาค่ะมีดิเชนผู้นำของประเทศใหญ่โต ผู้นำเขาพูดอะไรก็ดูจะเป็นตัวที่ พอจะทำให้เราเห็นว่าข้างหน้าน่าจะเดินไปยังไง ค่ะ ใช่ เพราะ disruptive เนี่ยจริง ๆในภาคธุรกิจเองเนี่ยจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆนะคะ disruptive จะเหมือน change แต่จะต่างกันในแง่คือมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถ้าพูดภาษาบ้านเราคือพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน เราจะไม่สามารถทำในสิ่งเดิม ๆ ได้อีกต่อไป แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คำในแง่ลบนะคะจริงๆมันเป็นคำในแง่ดีเพราะมันเป็น positive meaning ของภาคธุรกิจนะอาจารย์คือ ของเราเองแต่พอเรามาฟังมันกลายเป็นนกขีีมันกลายเป็นว่า ตายแล้ว อย่างอาชีพเราชีวิตของฉันตกงานแน่นอนใช่แบบเด็กอีกหน่อยไม่เรียนแล้วไม่ต้องห้องเรียนหรือเปล่าไม่ใช่จันเด็กก็ยังคงต้องเรียนหนังสือถูกไหมคะเพียงแต่เราจะมีวิธีในการที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนของเด็กอย่างไรในยุคที่การสื่อสารมันรวดเร็วให้มันเรียลตี้ขึ้นให้ถูกใจกับยุคนี้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นมากขึ้น โดยไม่โดยไม่ได้อิงอยู่กับ ห้องเรียนที่พึ่งกับกระดานและไวบอร์ดน่าจะเหมือนอย่างที่เราทำไทมุกอยู่วันนี้ ใช่ใช่ะเนี่ยนี่คือการเปลี่ยนแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินละคือคือก็คือเด็กเองเนาะยังคงมาเรียนกับเราใช่เขายังต้องเรียนเขาสามารถเซลฟ์เรียนนิ่งได้ ใช่ใช่ไหมคะทั่วโลกใช่ไม่ได้เจอเราก็เซลฟ์เรียนนิ่งได้เมื่อมี question ก็สามารถเข้ามาคุยกันในคลาสรูมได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะก้าวกระโดดจากสิ่งที่เป็นเบสิก น่าจะไปสู่ในเรื่องที่เป็นคือเราต้องเปลี่ยนเคราะห์เคราะห์กันมากขึ้นใช่ค่ะแล้วว่าเชงธรรมดาไม่ไม่พอเราอาจจะเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยอันนั้นคือเชงคือปรับนั่นปรับตรงนี้อ่ะแต่ disrupt ก็คืออยู่ต้องอยู่ทำสิ่งเดิมอีกต่อไปไม่ได้ละ เพราะมันจะตาย ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะธุรกิจก็เช่นกัน เขาสามารถยังเปิดโรงงานได้อยู่ไหมได้ แต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีการคุณตาย เพราะเราอยู่ในยุคดูออดายขาว่า disrupt เนี่ย คือถ้าคุณไม่ทำเดี๋ยวนี้ไม่ทำณปัจจุบันนี้อนาคตคุณตายแน่นอนคือไม่ได้ปรับเปลี่ยนแค่เล็กๆน้อยๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่เซ็ตมันไปทั้งระบบไม่เซ็ตต้องเปลี่ยนก่อนและต้องลงมือทำด้วยเช้งมันเปลี่ยนแค่ไม่เซ็ตก็ยังได้แต่ถ้าเป็นดิสรับปุ๊บอยู่ต้องดูด้วยไม่งั้นคุณไม่รอดต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตถูกต้องและนี่ในภาคของธุรกิจ จริงๆถ้าเรา 5G ทั่วประเทศแล้ว 5G ของเรามีพูดง่ายๆว่า โอเปอเรเตอร์ไม่ประมูลสูงเกินไปจนเขาแบกรับต้นทุน อันนี้แล้วเป็นเขาเป็นเบอร์เดนนะคะแล้วเขาก็เลยเป็นเป็นฮิดเด้นที่เขาไปอยู่ในใช่เขาไปสามารถสร้างโครงข่ายให้ครอบคลุมได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น 5G เต็มระบบทุกคนประชาชน normal life ของทุกคนสามารถใช้ 5G เป็นปกติได้ ตอนนั้นแหละอาจารย์เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งนิ่งใหญ่เลยของของการดำเนินชีวิต ตอนนี้เรายังไม่ค่อยเห็นคนไทยยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะ ฉันก็ยังเดินตลาดสด ถูกไหมคะ แต่ตอนนี้อย่าลืมว่าเริ่มมีอะไรเข้ามาแล้ว นั่นนะคะเราสั่งออเดอร์ยี่ห้อหนึ่ง จะเป็นรูปรูปลักษณะหมีหมี ตอนนี้มีสีเขียวคือแกร็บช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนอาจารย์เห็นไหม ใช่ใช่แล้วตลาดสด อันนี้ก็ต้องปรับตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลย ใช่ค่ะ ถ้าอยู่ไม่ปรับ อยู่ตายแน่นอนเนี่ยนะเพราะคนจะไม่เดินตลาดต่อไป เพราะคนก็จะคำนวณแล้วว่าเวลาเท่านี้ถ้าหากจะต้องขับเคลื่อนรถไป สภาวะรถติดขใช้ข้อมูล Data มาประมวลเลย เราก็ดูได้เลยจากโทรศัพท์ แล้วเราก็เลือกพื้นที่เราก็เลือกได้เลย ถูกไหมคะ ต่อไปเนี่ยการแข่งขันก็จะเรียกว่ามันจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มของออนไลน์มากขึ้น ค่ะ ค่ะ ก็นี่เป็นภาพรวมทั้งหมดในเชิงของคำว่า 5G เทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G ส่งผลต่อไม่ใช่แค่เพียงบริการกิจการโทรคมนาคม มันชีวิตประจำวันเราด้วยไปทุกเซกเตอร์เลยทุกเซกเตอร์นะคะ แล้วก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ฟังดูอาจจะ พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินถ้าใช้คำไทยนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นในสิ่งที่ทำให้เรามีอาจจะได้เวลากลับคืนมา ได้ข้อมูลที่เฉียบคมขึ้น เราไม่ต้องทำงานในออฟฟิศต่อไปในอนาคตเอาละสิคะนั่นเนี่ยอาจารย์อีกหน่อยอาจารย์ไม่ต้องมาออฟฟิศถูกไหมคะอาจารย์สอนอยู่บ้าน แขวนไว้บนออนไลน์ แต่อันนี้คือโลกในอนาคตที่คุยง่ายว่าระบบโทรคมนาคมของไทยต้องพร้อมเราถึงจะไปถึงขนาดนั้นได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของ บริการกิจการโทรคมนาคม และเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศใช่ค่ะอาจารย์วันนี้ต้องต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่มาเล่าให้เราเห็นภาพนะคะว่าเราอ่านเพียงแผนวิทยาศาสตร์ เราอ่านเพียงแผนปฏิรูป เรามองไม่เห็นนะคะ เราจะเห็นว่าในข้างหน้าเราจะต้องเผชิญอะไรบ้างจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างนะคะ วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ภาสวรรณกรกฎชมาศนะคะขอบพระคุณค่ะ